วัสดีค่ะมาแม็กกิติการค่ะ วันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าลุคนี้กันเลยแม็กก็ลังเลอยู่เนาะว่าแม็กอะจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรดี แต่งหน้าลุคสีกีบกุหลาบหรือว่าแต่งหน้าสีกีบกุหลาบแห้งหรือว่าแต่งหน้าสีม่วงอมน้ำตาลแม็กก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าลุคนี้จะชื่ออะไรดีเอาเป็นว่าชื่อตามคลิปแล้วกันเนาะแม็กหวังว่าเพื่อนๆจะชอบลุคนี้กันนะคะ เพราะว่าแม็กชอบมาก ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะ ก็ไปรับชมได้เลยค่ะลงคอนทัวร์กันแม็กก็ใช้เหมือนเดิมนี่พาเลตเดิมกับสีตรงนี้ ลงไปที่บริเวณกรอบหน้าเราจากนั้นแม็กก็จะใช้แปรงของนิก ในการเกลี่ยให้ทุกอย่างมัน เนียนไปกับผิวของเรา จากนั้นแม็กก็จะใช้แปรง นี่คอนซีลเลอร์ของโซอิวากับสีคอนซีลเลอร์พาเลตเดิมตรงนี้ ในการคอนซีลรอยต่างๆของเรา จะใช้คาทิสตัวนี้ ในการเบสใต้ตาของเรากับแปรงเจซับเบอร์02ลงบางๆพอนะ ก็เขียนคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราก็จะมาแต่งตากันเนาะสีแรกที่ไหนใช้ก็คือสีตรงนี้ สีม่วงตรงนี้กับ แรง โซอีว่า 228 ในการคัดเบ้าตาของเรา จากนั้นแม่ก็จะใช้สีม่วงเข้มตรงนี้ กับแปรง โซอีว่า 227 ทาบริเวณเปลือกตาของเราแบบนี้ แทบๆเข้าไปให้เขาฟุ้งๆจากนั้นแม็กก็เกลี่ย บริเวณเบ้าตาของเราเหมือนเดิม ตรงที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างเบ้าตากับเนี่ย ตรงนี้ที่มันเป็นตาสองชั้นของเราแม็กก็จะใช้สีน้ำตาลตรงนี้กับแปรง โซอีว่า 234 บริเวณตรงนี้เราก็จะเอาที่เบรกใต้ตาออกเนาะก็แปลงเดียวกับที่เราใช้ทาก็เป็นเจสซับเบอร์02เดี๋ยวเราก็จะมาดัดขนตาปัดขนตา แล้วก็กรีดมาสคาร่ากันเนาะ ก็ปัดขนตาด้วยเมเบลีนตัวนี้เหมือนเดิมตาปลอมที่แม็กใช้ก็เป็นของบอกต่อ P053 เดี๋ยวเราก็จะมาปัดแก้มกันเนาะแม็กก็จะใช้นี่เลยเมเลสกาตัวนี้ ชื่อ Lovely Cheek ในการปัดแก้มของเราเขาก็จะมีแปรงของเขามาให้ด้วยใช่ไหมแม็กก็ทำอย่างนี้เลยสามสี ปัดเฉียงขึ้นไปอย่างนี้ ของเมเลสกาตัวนี้ เหมือนเขาว่าจะเป็นไฮไลท์เตอร์ด้วย แต่พอแมกผสมสามสีใช่ไหม มันจะเป็นสีปัดแก้มที่แบบ นัวมากสวยมากแมกก็ใช้สีชมพูตรงนี้ สีชมพูตรงกลางอะ การไฮไลท์หน้าของเราก็จะมาทาปากกันแม็กก็ใช้สีนี้เลย ของเมอร์เลสกาเบอร์ 402 ชื่อว่ากราเนตสีนี้ในการทาปากของเรากันแม็กก็จะใช้นิกเบอร์ 20 ชื่อเบอร์นี้แม็กอ่านไม่ออก ในการทาเขาเรียกว่า อะไร เดี๋ยวลองทาดูแล้วกันเนาะปากด้านนอกของเราตรงนะอ๋อในการทาขอบปากของเราลงแป้งเหมือนเดิมเนาะแม็กก็ใช้สีจันเบอร์ SC10 เหมือนเดิม แปรงของเลโอเทคนิคเป่าก็จะมาฉีดสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้กันค่ะสำหรับลุควันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว แม็กหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะก็ขอบคุณที่ดูกันมาจนจบคลิปนะเดี๋ยวแม็กต้องไปก่อนแล้ว แต่ว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกแน่นอน ก็แม็กไปก่อนนะคะบ๊ายบาย